แถว4 มาแถว5หยุดสวยงามครับ พี่น้อง โอเคครับผม ก็สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกคนนะครับผม วันนี้เราก็มาอยู่กันที่เกม List List Water นะครับ เป็นเกมที่อยู่ค่าย AMB สล็อตอีกแล้วนะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับ ด้วยงบ 494 บาทด้วยกันนะเพื่อนๆ วันนี้เอามาเยอะนิดนึงนะฮะ 400 กว่าบาทนะ ปกติจะเอามาแค่หลักร้อย100 200 นะฮะ โอเคนะก่อนอื่นเลยนะครับ ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์ติดตามสั่นกระดิ่งไว้เลยนะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปนะ เพื่อนๆ มา เริ่มก่อนเริ่มกันก่อนเริ่ม เหมือนเดิมไปดูกติกาก่อน ว่าเกมมันจ่ายยังไงนะเพื่อนๆ สัญลักษณ์เป็นยังไงนะ สัญลักษณ์ก็จะมี Y นะครับ มีสเก็ตเตอร์เป็นรถตุ๊กๆนะ ปืนฉีดน้ำนะครับแล้วก็พวงมาลัยแล้วก็อะไรอ่ะแป้งดินสอพองแว่นตานะครับแล้วก็ AKQJ เล็กที่สุดนั่นเอง ตัวใหญ่สุดก็คือปืนฉีดน้ำนะครับหรือง่ายๆเลยเกมนี้ก็คือเกมวันสงการแหละ ประมาณนั้น ต่อมานะครับ ฟรีสปินฟีเจอร์นะครับ ต้องเข้า 5 ตัว ก็น่าจะต้องมาทุกแถวอะถึงจะได้เข้าฟรีสปินนะครับ เดี๋ยวถ้ายังไงผมจะลองซื้อให้ดู มันมีฟีเจอร์ซื้อฟรีสปิน ด้วยเดี๋ยวลองให้ดูนะครับ 3 แถวแรกเหมือนกันก็คือแตกแค่นั้น ก็คล้ายๆกับค่ายอื่นแหละ ค่ายพีจีปะประมาณนั้นนะครับ มา พร้อมแล้ว let's go เบ็ดเท่าไหร่ดีเบ็ด5แล้วกันลองเล่นแบบไม่ไม่เทอร์โบก่อนนะ ขอแตกแล้วก็ไม่หายไปนะฮะแตกแล้วก็เลยใหม่โอ้โหแว่นอย่างสวย ห้าเลยเหรอวะ ห้าออฟอาคาย อ๋อ ก็คือห้าแถว สเก็ตเตอร์แม่งห้าตัวต้องทุกแถวแน่ๆเลยว่ะมันมีห้าแถวอะ ผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะ มาแล้วสเก็ตเตอร์ หยุดโอ้โหเลยยันแม่เลยเฉยสงสัยต้องซื้อว่าเบ็ดห้า เป็นห้าซื้อสองร้อยห้าสิบเฮ้ยไม่ไม่แพงนะหนึ่งต่อห้าสิบโดยประมาณ โอ้โหขาดแถวสองเจ็ดปเล่นโบดีกว่ามาอีกแล้ว มาอีกแล้วแถวสี่มาก่อนอ้าวแถวสี่มา แถวสี่มา แถวห้าหยุดสวยงามครับพี่น้อง มาดูฟรีเกมก็คือต้องมาทั้งหมด 5 แถวนะครับ ก็ถือว่าเข้าค่อนข้างง่ายอยู่นะ หรือว่าไม่รู้ว่าผมฟุกหรือเปล่านะเพื่อนๆเออ เข้าแล้ว 12 หมุนฟรีนะครับ แล้วก็ในฟีเจอร์ของเขา ตัวคูณปะเนี่ยมุมบนขวาไม่แน่ใจ ตัวคูณบอกวะไม่น่าใช่อะรอบหมุนนี่หว่า30 นะฮะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยเหรอ เฮ้ย ตัวคูณ มุมบนขวาตัวคูณครับ คูณ8เห็นเปล่าตัวคูณชัว แต่ว่าเมื่อกี้แม่งได้แป้งดินสอพองไง ค่อนข้างแรงไง เอาเรื่อง เอาเรื่องกระเบื้องแตก บิ๊กวินอีกแล้วครับ ท่านผู้ชม 55 อะไรวะ อ๋อ คือจบฟรีสปิน ก็จะมีดนตรีประกอบนะฮะปีแรกนะครับได้ไป 220 200 219 บาท ถ้าซื้อ 250 ก็ขาดทุนนะฮะเออให้แม่งเข้าเองเถอะ เปิดโบเลยแล้วกัน ต่อเนื่องเลยครับ อุ้ยเกือบเข้าอีกแล้ว เยเทบิ๊กวิน บิ๊กวินเฮ้ยเกมนี้เข้าค่อนข้างง่ายนะ แล้วก็แตกค่อนข้างง่ายอยู่นะ ตัวใหญ่แม่งก็แตก700แล้วเพื่อนๆ งบประมาณ 500อ่าไปเรื่อยๆครับ เป็ด5ยาวๆไป ไหนๆก็เป็ด5แล้วนะ ขออีกสักสักฟรีหนึ่งแล้วกันสักฟรีหนึ่งแล้วจะซื้อยัด โอเคปะเมื่อกี้เข้าง่ายอีกรอบหนึ่งคงไม่ยากส่วนใครนะครับอยากมาที่เดียวกับผมนะเว็บตรงนะครับ ไปที่เม้นปักหมุดเม้นแรกเท่านั้นนะ เพื่อนๆทักหาแอดมินรับโปรรับได้เลยทันทีนะครับเกมแม่งมีโคตรเยอะเลย ยังไม่ได้รีวิวอีกโคตรเยอะเลยใครอยากให้ผมรีวิวเกมไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับ AMB สำหรับ AMB เบ็ดนะ ผมจะรีวิวให้นะค่ายค่ายอื่นก็ได้นะ คอมเมนต์มาได้เลยนะเพื่อนๆ ไว้มีโอกาสผมจะไปรีวิวให้นะครับ อุ้ยขาดแถวสี่แค่นี้ก็เข้า เกือบดีใจแล้วครูขาดแถวหนึ่งใกล้แล้ว เอ้าสวย บอกแล้วว่าใกล้แล้ว เข้าฟรีเกมโคตรง่ายอ่ะค่ายเนี้ยบอกเลย AMB slot นะครับเข้าง่ายจริง ใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับเว็บตรงนะครับไปที่เมนปักหมุนเมนแรกเท่านั้นนะทั้งหาแอดมินรับโปรรับได้เลยทันทีนะครับ อย่าลืมทั้งหาแอดมินนะ ผมจะรับผิดชอบแค่เมนแรกเท่านั้นนะเมนอื่นผมไม่รับประกันนะครับ โอ้โห ได้แตกแบบงงงงมากอีกห้ารอบสุดท้ายรอบนี้ น้อยว่ะก็มีน้อยจัดร้อยหกซื้อยักแม่งเลยแล้วกันร้อยห้าสามขาดทุนร้อยหนึ่งถ้าเราซื้ออ่ะเดี๋ยวลองซื้อยัดดูนะครับเบ็ดห้านั่นแหละสองร้อยห้าสิบเอากำไรมาซื้อแล้วนะเพื่อนๆไม่ต้องลุ้นเอาไม่ได้เหรอกดตัดไม่ได้ มา ลองซื้อยัดมาดูครับอย่าบอกนะว่าซื้อมาทุเรศกว่าไม่ซื้อ เออดินสอพองครับพี่น้องครับ ได้แป้งดินสอพองครับ เกเตอร์เกะกะชิบหายดินสอพองอีกสักรอบไป โอ้โห น้อยว่ะ ฟรีเกมมันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะ น้อยอ่ะ ไม่ใช่ตัวคูนะเนี่ยรอบหมุน ขาดทุน 50 บาทว่ะเพื่อนซื้อยัดอีกรอบหนึ่งฟรีเกมรอบ3 ตัดแม่งเลยยัดเช่ดูกันต่อครับผมเกตเตอร์เกะกะวะทำไมเข้ามาในนี้มันไม่ออกไปวะออกไว้รุ่นฟรีนี่ฟรีลืมไปอรอบนี้แม่งไม่แตกเลยว่ะ เพื่อน ๆ 28 บาทเอาเอาฟรีในฟรีเลยเลี่ยมเลยครับ เอามาอีกแล้ว เลยเลี่ยมเหรอครับ ให้กูรุนเพื่อโอ้โห รอบนี้ไม่ได้เกิน อ่ะ โอเคนะ กำไร 200 กว่าบาท ไม่เอา โอเค กลัวมันจะโดนดูดมากไปกว่านี้นะครับสำหรับการรีวิววันนี้ ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะ นอกจากจะมารีวิวแล้วก็ถือว่าเอากำไรกลับไปเล็กน้อยนะกำไรได้ไปประมาณ 50-60เงินเหมือนกันช่างแม่งเออ ก็ใครอยากมาที่เดียวกับผมนะเป็นเว็บตรงนะครับไปที่เม้นปักหมุนเม้นแรกเท่านั้นทั้งหาแอดมินรับโปรรับได้เลยทันทีนะครับ อย่าลืมนะครับทั้งหาแอดมินเม้นแรกเท่านั้น เม้นอื่นผมไม่รับประกัน เกมนี้โคตรน่าเล่นลิทลิทวอเตอร์ถ้าหาไม่เจอถามแอดมินได้เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามสั่นกระดิ่งไว้เลย คลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนะครับ รอติดตามชม ตอนต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อน เด้อจ้าบ๊ายบายุจุ๊บ